Animation Editors ในโปรแกรม Blender ก่อนที่จะทำการแอนิเมชันเราควรที่จะปรับหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งโปรแกรมได้เตรียมหน้าจอสำเร็จรูปมาให้แล้ว เรียกว่าหน้าจอแอนิเมชันเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่บริเวณกล่องเครื่องมือด้านบน เมื่อเลือกรูปแบบหน้าจอดังกล่าวแล้ว จะพบว่าหน้าจอ ถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องมือและหน้าต่างการทำงานให้เหมาะสมกับการสร้างงานแอนิเมชันโดยที่จะมีหน้าต่างหลักๆ ก็คือไทม์ไลน์กราฟอิดิเตอร์และโดบชีตซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ไทม์ไลน์ในส่วนของไทม์ไลน์อิดิเตอร์จะแสดงไอคอนเป็นรูปนาฬิกา อยู่บริเวณด้านล่างของจอไทม์ไลน์ จะไม่มีค่าให้ปรับแต่งมากนัก ส่วนใหญ่เป็นการแสดงข้อมูล และการควบคุมแอนิเมชันซึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเฟรม จุดสิ้นสุด จุดที่มีการปรับแต่งแอนิเมชันตลอดจนมาร์กเกอร์ต่างๆ นอกจากนี้ไทม์ไลน์ยังมีส่วนที่เรียกว่า Player Controls มีไว้สำหรับการเล่น หยุดขยับแอนิเมชันไปด้านหน้า ด้านหลัง หรือขยับไปยังจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด หน้าจอหลักของไทม์ไลน์จะเป็นการแสดงถึงเส้นเวลา และเส้นที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับคีย์เฟรมและไทม์เคอร์เซอร์ซึ่งจะแสดงเป็นเส้นสีเขียว เราสามารถแพนเส้นไทม์ไลน์ได้ โดยการคลิกค้างที่เมาส์กลาง แล้วลากไปทางซ้ายหรือทางขวา ถ้าอยากซูมให้คอนโทรลพร้อมด้วยเมาส์กลาง หรือเลื่อนปุ่มล้อหมุนบนเมาส์หรือกดปุ่มนำแพดลบ หรือบวกก็ได้ ในส่วนของระยะเวลาของแอนิเมชันจะแสดงผลบนแถบด้านล่าง โดยปรากฏเป็นแถบสีเทา เราสามารถกำหนดเฟรมที่จะเป็นเฟรมเริ่มต้น และเฟรมสุดท้ายได้ โดยการเลือก Time Cursor ไปยังเฟรมที่ต้องการบนไทม์ไลน์กดปุ่ม S สำหรับกำหนดเฟรมเริ่มต้น และกดปุ่ม E สำหรับกำหนดเฟรมสุดท้ายตามลำดับ หรือ เราอาจจะกำหนดในบริเวณช่องด้านล่างก็ได้ ส่วนของการควบคุม Header Control จะมีอยู่ 5สูตรหลักๆ ก็คือ 1. การควบคุมระยะ 2. การควบคุมเฟรม 3. การควบคุมการเล่น 4. การเล่นแบบสัมพันธ์ 5. การควบคุมคีย์เฟรม การควบคุมระยะ จะเป็นการควบคุมระยะของการพรีวิวแอนิเมชัน สามารถควบคุมเพื่อทดสอบแอนิเมชันก่อนการเรนเดอร์ โดยใช้ไอคอนรูปนาฬิกา และยังสามารถล็อกแทมคอเซอร์ได้โดยกดที่รูปกุญแจ การควบคุมเฟรม จะเป็นการควบคุมเฟรมแรก เฟรมสุดท้าย และเฟรมที่กำลังทำงานอยู่ตามลำดับ การควบคุมการเล่น เป็นการควบคุมการแสดงแอนิเมชันโดยที่ปุ่มแรกก็คือ ให้กลับไปที่เฟรมแรก ปุ่มกลับไปยังเฟรมก่อนหน้า ปุ่มรีวายเล่นย้อนกลับ ปุ่มเพลย์เล่นไปข้างหน้า ปุ่มไปยังเฟรมต่อไป ปุ่มไปยังเฟรมสุดท้าย และปุ่มหยุดเพื่อหยุดการเล่นแอนิเมชัน การเล่นแบบสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมค่าเฟรมต่อวินาทีหรือเฟรม per second ของแอนิเมชันให้สัมพันธ์กันทั้งงาน ซึ่งจะต้องมีการตั้งค่าให้สัมพันธ์กับงานนั้นๆ ตามความเหมาะสม การควบคุมคีย์เฟรมปุ่มแรก สีแดง เป็นปุ่มออโต้คีย์เฟรมใช้สำหรับการเพิ่มคีย์เฟรมอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่อยู่ การหมุน หรือการย่อขยายวัตถุ สามารถเลือกหรือยกเลิกได้เมื่อกดที่ปุ่ม นอกจากนี้ยังมีปุ่ม Auto Keying Set และปุ่ม Layer ที่เราจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป Graph Editor ในการทำแอนิเมชันของโปรแกรม Blender เครื่องมือที่ต้องใช้อยู่เสมอ และถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการสร้างภาพเคลื่อนไหวก็คือกราฟิ d i t o r ถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน ที่เราสามารถปรับแต่งแอนิเมชันของเราได้ โดยการใช้ตัว F Curve ตัวาฟอิดิ d i t o r เองก็มีอยู่ 2 แบบคือ F Curve และ Driver ซึ่งมีฟังก์ชันหน้าที่การทำงานใกล้เคียงกัน Curve View ในส่วนของ Curve View เป็นส่วนที่จะสามารถเห็นได้ โดยที่จะแสดงออกมาในรูปแบบเส้นกราฟ สามารถแก้ไขได้ โดยการคลิกขวาที่จุดที่ต้องการแก้ไข และกด G เพื่อขยับจุด เราสามารถปรับมุมมองของเส้นกราฟได้ หากต้องการจะแพน ให้คลิกเมาส์กลางค้าง และลากซ้าย ขวา หากต้องการซูมให้เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์กลาง หากต้องการย่อหรือขยาย ให้กด Ctrl พร้อมกับการเลื่อนลูกกลิ้งเมาส์กลาง จะเป็นการย่อหรือขยายพื้นที่กราฟ นอกจากนี้ทางด้านซ้ายของกราฟจะมีรายการแสดงการควบคุมวัตถุ ที่ถูกควบคุมอยู่ เราสามารถเลือกปิด หรือแสดงผลได้จากช่องรายการนี้ F-Curve ในการสร้างงานแอนิเมชันในโปรแกรม Blender นั้น นอกจากจะต้องควบคุมการทำงานในส่วนของไทม์ไลน์แล้ว ในส่วนของการปรับแต่งรายละเอียดก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน ในการปรับแต่งนี้ ส่วนที่มีความสำคัญมากคือการปรับแต่งเส้นกราฟ หรือการปรับแต่ง F-curve นั่นเอง ในการปรับค่า F-curve จะมีชนิดของการปรับแต่งอยู่ เราเรียกว่า interpolation mode สามารถเรียกใช้ได้โดยการคลิกที่คีย์ interpolation mode โดยที่จะมีการทำงานที่แตกต่างกันดังนี้ แบบที่ 1 constant เป็นการแก้ไขแบบที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ เส้นกราฟจะเป็นเส้นตรงแบบขั้นบันได ส่วนใหญ่ ใช้กับแอนิเมชันแบบภาพต่อภาพ 2. แบบลิเนียเป็นการแก้ไขแบบพื้นฐาน จะแสดงออกมาเป็นเส้นตรง ใช้สำหรับการทำแอนิเมชันพื้นฐาน 3. b a s i e r เป็นการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับแต่งจังหวะการเคลื่อนไหวได้มาก และเป็นแบบพื้นฐานของการทำงาน บนโปรแกรม Blender นอกจากนี้ ใน F-curve ยังมีส่วนที่น่าสนใจคือ ประเภทของมือจับสำหรับปรับแต่ง หรือที่เรียกว่า handle type ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ วิธีการใช้งานคือ ให้คลิกขวา เพื่อเลือกจุดบน curve แล้วกด V เพื่อปรับค่าดังต่อไปนี้ แบบอัตโ m ม t ติตัว curve จะถูกปรับแต่งอัตโนมัติ โดยเฉลี่ยให้มีความพอดี แบบเวกเตอร์ เป็นการสร้างเส้นระหว่างคีย์เฟรมและมือจับจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบเส้นตรง สามารถขยับได้อย่างอิสระ Align เป็นการทำให้มือจับสามารถหมุนได้เมื่อมีการขยับ และ Free เป็นการแยกมือจับออกมาจากบริเวณจุดสัมผัส การแก้ไข F-curve ในการแก้ไขสามารถทำได้หลายวิธีโดยการคลิกที่แป้นพิมพ์ อาทิเช่น เมื่อเลือกจุดแล้ว กด G สำหรับการจับและขยับไปยังจุดที่ต้องการ กด R สำหรับการหมุน กด S สำหรับการย่อหรือขยาย และกด B สำหรับการกด เพื่อเลือกบริเวณที่ต้องการเลือกด้วยเส้นประ การ Clean Keyframes ในกรณีที่ทำงานบนกราฟอีดิเตอร์แล้ว กราฟที่ได้มีความสับสนยุ่งเหยิง หรือไม่สวยงาม สามารถใช้คำสั่งสำหรับทำให้กราฟเป็นระเบียบขึ้นได้คำสั่งนั้นก็คือ clean keyframes โดยให้เลือกบริเวณ หรือเส้นที่ต้องการจัดระเบียบ และกดไปที่ key clean keyframes บริเวณจุดสัมผัสต่างๆ จะถูกจัดระเบียบใหม่ ให้มีความสวยงาม โดบชีตในการทำงานแอนิเมชันแบบดั้งเดิมนั้น นักแอนิเมเตอร์จะใช้กระดาษสำหรับทำเป็นชาร์ตเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน ว่าตรงไหนเป็นภาพ ตรงไหนเพิ่มเสียงเอฟเฟกกล้อง แสง เวลา และอื่นๆ ซึ่งจะเรียกชาร์ตตัวนี้ว่าโดบชีตเมื่อมีเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามา จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำงาน แต่ก็จะใช้หลักการเดียวกัน คือตัวโดบชีตจะเป็นตัวบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในงานแอนิเมชันของเรา หน้าจอโดบชีตจะคล้ายๆกับกราฟอดิเตอร์เพียงแต่ไม่มีกราฟให้ดู แต่จะแทนด้วยจุดสี่เหลี่ยมแทนคีย์เฟรมต่างๆ ที่ปรากฏบนงาน จะดูด้านขวามือ ส่วนด้านซ้ายมือ จะเป็นช่อง Channel Region สำหรับแสดงว่า มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆ ในองค์ประกอบใดของงาน สามารถปิด เปิด ซ่อน ล็อก โดยการกดไอคอนด้านหลังชื่อช่องได้ ในการปรับแต่ง สามารถคลิกขวาที่จุดสี่เหลี่ยม แล้วทำการขยับ โดยการกดปุ่ม G เพื่อขยับจุดได้ หากต้องการเลือกหลายจุดพร้อมๆ กัน ให้กดชิปค้างไว้ แล้วคลิก หรือกด B เพื่อหลากเส้นประคลุม สำหรับเลือกพร้อมๆกันหลายๆจุดได้